เพื่อเพิ่มความน่าสนใจหรือทำให้การนำเสนอสื่อความหมายได้ง่ายขึ้น วิธีการหนึ่งก็คือการใส่ภาพประกอบการนำเสนอนั่นเองนะคะ ซึ่งเราสามารถใส่ภาพลงในสไลด์ได้โดย คลิกไอคอน Image ซึ่งก็จะสามารถแทรกรูปภาพได้จากหลายแหล่งที่มานะคะ ไม่ว่าจะเป็น Upload from Computer คือการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ โดยคลิก รูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Open ถัดมา Search the web คือการค้นหารูปภาพจาก Google Search โดยพิมพ์คำค้น เพื่อค้นหาภาพ และ Enter จะปรากฏรูปภาพตามคำค้นขึ้นมาให้เลือก ทำการเลือกรูปภาพ แล้วคลิกเลือกที่รูปภาพที่ต้องการจากผลการค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม Insert Drive คือการสร้างรูปภาพจาก Google Drive ในที่นี้เราจะต้องมีรูปภาพอยู่ใน Google Drive แล้วนะคะ โดยคลิกที่รูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Insert Photos คือการแทรกรูปภาพจาก Google Photo เช่นกันในที่นี้เราจะต้องมีรูปภาพอยู่ใน Google Photo แล้ว โดยคลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Insert by URL คือการค้นหารูปภาพในอินเทอร์เน็ต โดยระบุที่อยู่ของรูปภาพหรือ URL ก็จะปรากฏ รูปภาพตาม URL แล้วคลิกปุ่ม Insert Camera คือการถ่ายภาพจากกล้องคอมพิวเตอร์ โดยคลิกปุ่มไอคอนกล้องถ่ายรูป แล้วคลิกปุ่ม Insert รูปภาพที่ถูกเลือกในแหล่งที่มาต่างๆ ก็จะมาแสดงอยู่บนสไลด์ ซึ่งก็สามารถคลิกค้างบนภาพแล้วลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง คลิกค้างปุ่มบนขอบของภาพลากเพื่อปรับขนาดได้นะคะ และสังเกตว่าจะมีแถบเครื่องมือในการจัดการรูปภาพ ซึ่งเราก็สามารถจัดรูปแบบรูปภาพได้ไม่ว่าจะเป็นการใส่สีเส้นขอบ ขนาดเส้นขอบ รูปแบบเส้นขอบ รวมถึงตัดขอบภาพ เพื่อเป็นรูปทรงต่างๆได้ด้วยนะคะ และสามารถจัดรูปแบบเพิ่มเติมที่ format option ไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาดกำหนดตำแหน่ง หมุนภาพ กลับภาพ หรือจะเป็นการปรับโทนสีของภาพ ปรับความโปร่งแสง ความสว่าง ความต่างของสีภาพ ใส่เงา ปรับรูปแบบเงา ใส่ภาพสะท้อน ปรับรูปแบบภาพสะท้อนได้ โดยภาพที่ใส่ลงในสื่อ ควรเป็นภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบ หรือภาพที่ใช้ตกแต่ง เพื่อให้สื่อนำเสนอมีความสวยงาม มีสีสัน และสื่อความหมายได้มากยิ่งขึ้นนะคะ